วัสดีค่ะสำหรับกริยาตัวแรกของกริยากลุ่มที่หนึ่งที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา a m e แปลว่ารักอันดับแรก เราหารากของกริยาตัวนี้ก่อนนะคะ เราหารากของกริยากลุ่มที่หนึ่งได้โดยการตัดอักษรสองตัวสุดท้ายออก ก็จะเหลืออักษรสามตัวคือ r e m เมื่อกระจายกับประธาน je ซึ่งลงท้ายด้วยสระเอภาษาฝรั่งเศสกำหนดให้แทนอักษรเอด้วยเครื่องหมาย apostrophe จะได้รูปเขียนเป็น j'aime และเติมคำลงท้ายคืออักษรเอจะได้รูปเขียนเป็น j'aime เมื่อกระจายกับประธาน tu จะได้รูปเขียนเป็น tu aim เมื่อเติมอักษรเออ s จะได้รูปเขียนเป็น tu a i m e เมื่อกระจายกับประธาน il และ elle จะได้รูปเขียนเป็น il a im และ elle a im เมื่อเติมอักษรเออลงท้าย จะได้รูปเขียนเป็น il a i m และ elle a i m ให้สังเกตว่าในการออกเสียงประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ทั้งสองประธานนี้จะมีการเชื่อมเสียงระหว่างอักษร l il และหลังคำว่า elle ซึ่งแม่อักษรสุดท้ายจะเป็นอักษรเอ แต่ก็จัดเป็นเสียงแอล เนื่องจากเวลาออกเสียงอักษรแอล ต้องมีการม้วนลิ้นขึ้นไปแตะเพดานอ่อนในปากของเรา เราจึงได้ยินเสียงเป็นอีเลมเท่ากับอินแลมและ เอลแลมเท่ากับแอลแลมไม่ใช่เสียงอินแอม และไม่ใช่เสียงแอลแอม เมื่อกระจายกับประธานหนูจะได้รูปเขียนเป็นหน่วยเยมเมื่อเติมคำลงท้าย o n s จะได้รูปเขียนเป็น nous aimons ให้สังเกตว่ามีการเชื่อมเสียงระหว่างประธาน nous และกริยา aimons โดยเราจะได้ยินเสียงแทรกแทรกนำหน้ากริยา aimons เราจะได้ยินว่า nous aimons หรือ nous aimons ไม่ใช่ nous aimons เมื่อกระจายกับประธาน vous จะได้รูปเขียนเป็น vous aimez เมื่อเติมคำลงท้าย E Z จะได้รูปเขียนเป็น Vous aimez กรณีของประธาน Vous ก็ใช้หลักการเดียวกันคือมีการเชื่อมเสียงระหว่างประธาน Vous ซึ่งลงท้ายด้วยอักษร s เมื่อกริยา aimer ขึ้นต้นด้วยสระอาจึงออกเสียงเชื่อมเป็นเสียงแซดเราจึงได้ยินว่า vous aimez ซึ่งเขียนเป็นคำอ่านภาษาไทยได้ว่า nous a i m e มไม่ใช่ nous a i m e ม เมื่อกระจายกับประธาน Ils e และ e l e s จะได้รูปเขียนเป็น ILAIM และ LAIM เมื่อเติมอักษรเออแอนเตลงท้าย จะได้รูปเขียนเป็น Ils a i m e และ e l e s a i m e ในกรณีของประธาน Ils และ e l e s ก็พบว่าต้องมีการเชื่อมเสียงด้วยเช่นกันคือ เราจะได้ยินว่า Ils a i m e ซึ่งถอดเป็นเสียงอ่านภาษาไทยได้ว่า อินแซม ไม่ใช่อินแอม และเราจะได้ยินว่าเอลแซม ซึ่งถอดเสียงเป็นภาษาไทยได้ว่า แอลแซม ไม่ใช่แอลแอม อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆ นะคะ